การใช้สื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ถือว่ามีความจำเป็น และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อเหล่านี้ นอกจากจะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ยังเป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วยนะคะ ดังนั้น การใช้สื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานี้ จึงมีประโยชน์ทั้งกับตัวผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ค่ะ ข้อแรกสามารถใช้สื่อการเรียนรู้เป็นสื่อเสริม หรือทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนได้ ข้อที่ 2 ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เพราะถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดียและสื่อผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหววิดิทัศน์ และเสียง รวมถึงการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นให้กับผู้เรียน สื่อที่ออกแบบตามหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้ และผู้เรียนยังสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ว่า learning is fun การเรียนเป็นเรื่องสนุก เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาหรือข้อมูล สามารถทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว จึงส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆ อีกทั้งเนื้อหายังมีความทันสมัย และตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเอง สามารถเลือกเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง และเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองได้ นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน ตอบสนองต่อการรับชมผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น PC แล็ปท็อปสมาร์ทเดเวิ์ต่างๆ เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก เนื่องจากเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลก และยังเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน ผู้เรียนด้วยกันเอง และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน หรือเนื้อหาอีกด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่า ประโยชน์เหล่านี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เท่านั้นนะคะ แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นแนวทางสำคัญในการที่ผู้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้สื่อการเรียนการสอนนะคะ สวัสดีค่ะ